วัสดี ค่ะ พี่เมย์จากช่องเมย์นีแฮนด์เมดค่ะ พี่แนะนำวิธีถักที่คาดผมสามเหลี่ยม ลายสวยลายละเอียดแบบนี้นะคะ ลายนะคะเราจะถักมีแค่โซ่กับดับเบิลโคเชนะคะ แล้วก็ซิงเกิลโคเชดับเบิลโคเชก็คือพอหนึ่งคอหรือลายเอนะคะ แล้วก็ซิงเกิลโคเชก็คือลายเอ็หรือคอทอนะคะ ลายเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงจุดแหลมนี้นะคะ แล้วก็เพิ่มทีละหนึ่งหลัก นะคะ มันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเพิ่มมาเรื่อยๆ จนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ ถ้าใครต้องการให้มันยาวกว่านี้ก็สามารถไปปรับได้ ถักต่อออกไปกลายเป็นผ้าคลุมไหล่สามเหลี่ยมก็สวยนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาเก็บขอบนะคะ เก็บขอบให้งานออกมาผิวๆหวานๆ แบบนี้ แล้วงานจะจบโดยการทำสายนะคะ วิธีคำนวณวิธีถักอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะ คลิปที่พี่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ก็ถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันก็กดย้อน ลายนี้สวยนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมชินีแฮนด์เมดค่ะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ สวยค่ะ แนะนำอุปกรณ์นะคะ ชิ้นงานนี้พี่ใช้ไหมซัมเมอร์เส้นอ้วนนะคะ ของยี่ห้อสหสินนะคะ มันจะเท่ากับไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะ เป็นไหมที่มันเหลือจากการถักเสื้อที่เอามาถักที่คาดผมนะคะ ทดแทนได้ด้วยไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะ หรือไม่ หรือไม่ก็เป็นคอตตอนเบอร์ยี่สิบนะคะ เวลาถักถักเส้นเดียวค่ะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเชหัวขนาดสองจุดศูนย์เอ็มนะคะ สองจุดศูนย์เอ็มเอ็มถ้าเทียบกับเข็มเงินสองหัวของยี่ห้อทิวลิป มันจะเท่ากับสองทับศูนย์นะคะ เบอร์ใกล้เคียงกันทดแทนกันได้นะคะ ต่อไปเป็น เข็มปักไหม เข็มปักคอสตีสนะคะ แล้วก็กันไกค่ะที่ใช้เข็มปักคอสตีสเพราะว่าชิ้นงานเราใช้ไหมที่มันเป็นไหมเส้นเล็กนะคะ ใช้เข็มอันเล็กเก็บงานจะเนียนกว่าค่ะ อุปกรณ์มีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยนะคะ ไหมที่ถักเป็นเบอร์ยี่สิบนะคะ แล้วก็เข็มเป็นสองมิลค่ะ เราจะเริ่มถักจากสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะ ก่อนจะถักให้ดูชิ้นงานก่อน ชิ้นงานออกมาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ พี่จะเริ่มจากตรงนี้นะคะ แล้วก็ขยายหลัก ขึ้นมาเรื่อยๆ จนเราได้ความกว้างตรงข้างบนตรงนี้ค่ะสี่สิบเซน แล้วงานเราจะเก็บโดยการทำสายด้านละยี่สิบห้านะคะ เริ่มถักนะคะ เราจะเริ่มด้วยโซ่สาม รงนี้ไม่ต้องไม่ต้องดึง ตึงมากนะคะ เพราะ เดี๋ยวเราจะปลดมันออกหนึ่งสองสามนะคะ เอามือจับตรงโซ่ที่สามไว้ ถักโซ่ไปอีกสามนะคะ ลายที่เราจะถักเป็นลายดับเบิลโคเชนะคะดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะพันหัวเข็มค่ะ ลงมาตรงช่องที่เราจับไว้คือโซ่ที่สามตรงนี้นะถักดับเบิลโคเชค่ะ ขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักดับเบิลโคเชตที่หลักโซ่ที่หนึ่ง อันนี้เป็นงานแถวที่หนึ่งนะคะ แถวที่หนึ่งจะหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปขึ้นด้วยโซ่ โซ่สามนะคะพลิกงานกลับ เอามือจับตรงโซ่สามไว้ ถักอีกโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชตลงมาตรงโซ่สามที่เราจับไว้ตรงนี้ค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักลงบนนี้นะคะ พอได้ หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะ ตรงนี้ตรงโซ่สาม นี่นะคะ แทงลงไปช่องนี้ค่ะ ดึงซีผ่าน นี่นะคะ พอดึงซีผ่านเสร็จแล้ว ขึ้นด้วยโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชลงตรงมุมตรงนี้ค่ะ มุมนี้นะคะ แทงไปที่มุมเลย งานเราแถวที่สองจะหน้าตาแบบนี้ ต่อไปแถวที่สามขึ้นโซ่สามค่ะ พลิกงานกลับ เอามือจับตรงโซ่สามไว้ ถักไปอีกโซ่สาม พันหัวเข็มค่ะ ถักดับเบิลโคเชลง โซ่ที่สามที่เราเริ่มหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะเบิลโคเชโซ่หนึ่งแล้วถักดับเบิลโคเชลงตรงมุมนี้เลย พอได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะ ถักเหมือนแถวที่สอง ตรงช่องโซ่นี่ค่ะ ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วตรงนี้ขึ้นโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชลง ถ้าไวไปก็กดหยุดนะคะ ดูไม่ทันกดย้อน โซ่หนึ่งนะคะ พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถักลงตรงนี้ ตรงจุดเชื่อมต่อ นี่นะคะ แล้วตรงนี้ ตรงช่องโซ่นี่ค่ะ ดึงผ่าน ดึงผ่านเสร็จโซ่ที่สามเนี่ยค่ะ โซ่สามดับเบิลโคเชลงตรงช่องโซ่ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชลงตรงมุม งานจะเป็นแบบนี้นะคะ หน้าตาของงาน มันจะเพิ่มจากหนึ่ง เป็นสองแล้วก็เป็นสามแถวต่อไปจะเพิ่มเป็นสี่ค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะ โซ่สามนะคะ ตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มอย่างนี้หมดนะคะ ถ้าเราสังเกตนะ ขึ้นโซ่สามตั้งแต่อันแรกเลยนะคะ ตั้งแต่แถวแรกพี่ก็ขึ้นแบบนี้ โซ่สามเสร็จเอามือจับตรงโซ่สามไว้ แล้วก็ถักโซ่สามขึ้น ถักดับเบิลโคเชตลงโซ่ที่สามที่เราเอามือจับไว้เนี่ยค่ะ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง นี่นะคะ แล้วถักดับเบิลโคเชตลงตรงโซ่หนึ่งตั้งแต่แถวแรกจะถักมาอย่างนี้ตลอดนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ตรงนี้ ตรงช่องโซ่นี้นะคะ ดึงซีผ่าน เราจะ ถักอย่างนี้ทุกแถวเลยนะคะ เพิ่มหลักไปเรื่อยๆโซ่สามค่ะ ถักดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่ง ดับเบิลโคเชลงช่องโซ่เลยค่ะ แล้วมาช่องโซ่นี้ ดึงซีผ่าน โซ่สามดับเบิลโคเช โซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ แล้ววนมาตรงนี้ค่ะ ดึงซีผ่านก่อน พอดึงซีผ่านเสร็จแล้วนะคะ ค่อยขึ้นโซ่สามดับเบิลโคเช ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วปิดงานค่ะ ปิดงานก็ลงตรงมุมตรงนี้เลย เนี่ยค่ะ งานมันจะเพิ่มเป็นสี่ หนึ่ง สองสาม สี่ แถวต่อไปก็จะเพิ่มเป็นห้า เพิ่มเป็นห้าเพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆ จนเราวัดข้างบนเนี่ยได้สี่สิบเซนนะคะ ตรงนี้ก็เวลาเริ่มเริ่มเหมือนกันนะคะ โซ่สาม แถวต่อไปจะเพิ่มเป็นห้านะคะ ช้าๆ ให้ดูอีกรอบ โซ่สามนะคะ แล้วพลิกงานกลับ เอามือจับตรงโซ่สามไว้ ถักโซ่สามดับเบิลโคเชต์แทงลงไปตรงโซ่ที่สามขั้นดับเบิลโคเชต์ตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่หนึ่งค่ะ แล้วตรงช่องนี้ดึงซีผ่าน โซ่สาม พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชต์โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชต์ลงช่องโซ่ ที่สองเหมือนกันนะคะ สองสามสี่ทำเหมือนกัน ดึงผ่าน สอง สามดับเบิลโคเชลงช่องโซ่ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ดับเบิลโคเชช่องโซ่ถัดมา ดึงผ่าน โซ่สาม ดับเบิลโคเช โซ่หนึ่งดับเบิลโคเช ลงช่องโซ่สุดท้าย ดึงสีผ่าน โซ่สามดับเบิลโคเชต์โซ่หนึ่ง แล้วปิดงานตรงนี้ ตรงมุมนี้นะคะเนี่ยค่ะ มันจะเพิ่มเป็นห้า เราถักวนกลับ มันก็จะได้เป็นหกเจ็ดแปดเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ ลังจากที่เราถักลายสลับไปสลับมานะคะ แล้วก็เวลาเราเพิ่มเนี่ย แต่ละแถวมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักนะคะ เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่เป็นห้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ จนเราวัดความยาวของของด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้นะคะ ของ พี่ได้สี่สิบสี่เซนถ้านับจำนวนลายนี่นะคะ จำนวนลายตรงนี้ของพี่ได้สามสิบสามลายนะคะ เราจะปิดขอบด้านบนก่อนที่จะเก็บริมนะคะ เรามาดูวิธีเก็บขอบด้านบน เราเริ่มตรงนี้นะคะ ด้วยโซ่สาม เวลาเราเริ่มเราจะเริ่มโซ่สามตลอดตั้งแต่ถักมานะคะ พอโซ่สามเสร็จแล้วเราบิดกลับนะคะ พอบิดกลับเสร็จแล้ว เราถัก โซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็ถักซิงเกิลโคเช ลงไปตรงโซ่สามเนี่ยค่ะ ซิงเกิลคือ x คือคอทอนะคะ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชลงตรงมุมนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะ แบบนี้นะคะ แล้วก็มาดึงดึงผ่านตรงนี้ค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้ว ขึ้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักซิงเกิล เราลดจากดับเบิลโคเชเป็นซิงเกิลเพื่อลดหลักค่ะ ปกติเราจะถักดับเบิลนะคะ ก็ลดเหลือแค่ ซิงเกิลโคเชเพื่อปรับให้มันเป็น เส้นตรงไม่โค้งนะคะ เดิมมันจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะ พอเราดึงผ่านนะคะ พอดึงผ่านเสร็จขึ้นโซ่หนึ่ง ถัก x หรือซิงเกิลค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ แล้วตรงนี้ก็ถักดับเบิลโคเชต์นี่นะคะ แล้วก็มาดึง C ผ่านตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ ดึง C โซ่หนึ่งนะคะ ถักซิงเกิลโคเชต์โซ่หนึ่ง ดับเบิลโครเชต์ลงไปตรงช่องโซ่ ดึงซีผ่าน โซ่หนึ่งถักไปอย่างนี้เรื่อย ๆ จนวนไปถึงด้านซ้ายสุด ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโครเชต์ลงช่อง ดึงผ่าน โซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลนะคะ อ่ะเราก็มาลงช่อง โซ่หนึ่ง ตรงนี้ก็ถักซิงเกิลโคเชโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชเพื่อเพื่อปรับให้มันเป็นเส้นตรงค่ะ นี่นะคะนี่มันก็จะเป็นเส้นตรงละถักมาเรื่อยๆนะคะ งานจะมาปิดที่ฝั่งทางนี้ แล้วเดี๋ยวพี่จะสาธิตวิธีการเก็บริมให้ดูค่ะ เราจะถักเก็บมุมวนมาเรื่อย ๆ นะคะ จนมาถึงตรงมุม มุมแหลมด้านซ้ายมือสุดนะคะโซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่หนึ่งดับเบิลแล้วก็มาถึงตรงนี้โซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่หนึ่งดับเบิลลงตรงมุมตรงนี้นะคะ อ่า มันจะได้มุมแหลมสองด้านเหมือนกันทั้งซ้ายแล้วก็ขวา ทีนี้ เราจะถักเก็บริมวนรอบนะคะ ก่อนที่งานสุดท้ายที่เราทำก็คือจะเป็นสายคาด เรามาดูวิธีถักเก็บริมค่ะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามนะคะ เอามือจับโซ่สามถักโซ่ขึ้นไปอีกสามแล้วแทงตรงนี้แล้วดึงผ่าน แล้วก็ถักดับเบิลโคเชค่ะ ลงไปที่เดียวกัน นี่นะคะ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สอง แล้วมาช่องถัดไปค่ะ นี่นะ ถักดับเบิลโคเช โซ่สาม แทงผ่านแบบนี้เพื่อทำเป็นปุ่มนะคะ เวลาทำทำปุ่มแทงแบบนี้นะ แล้วเอามือนิ้วนิ้วกลางเลยค่ะ จับ ดึงผ่านนี่นะคะพันหัวเข็มค่ะ ถักดับเบิลโคเชลงไป ขั้นด้วยโซ่สองนะคะ ลงไปทุกช่องตรงนี้นะ ดับเบิลโคเชโซ่สาม แทงอย่างนี้นะเอามือ จับดึงพันหัวเข็มค่ะ เราจะเก็บ ริมให้หวานๆ นะคะ โซ่สองนะคะ ลงไปทุกช่องตรงนี้ โซ่สามนะคะ ตรงนี้ก็โซ่สอง ขั้นด้วยโซ่สองนะคะ ถักดับเบิลโคเชหนึ่งอัน แล้วก็ขึ้นไปโซ่สาม ทำปุ่ม ทำปุ่มก็ดึงผ่านนี้นะ แล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปช่องเดิมค่ะ ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็มาช่องถัดไปทำแบบนี้วนรอบนะคะ จนมาถึงตรงตรงมุมตรงนี้ที่มันเป็นมุมแหลมเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพี่ทำตรงมุมให้ดูนะคะ ตอนนี้คุณก็ถักวนมา เราจะถักตัวขอบริมนะคะ วนมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงจุดที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ ตรงขั้นระหว่างระหว่างริมอะคะ่ะ ลดเหลือโซ่หนึ่งจะทำให้งานกระชับนะคะ ถ้าใครต้องการย้วยๆ ก็เป็นโซ่สองได้นะคะ ของพี่ลดเหลือโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะตรงขั้นตรงเนี้ย เป็นโซ่หนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเชนะคะ โซ่หนึ่ง ตรงนี้ตรงมุม มุมนะคะ เราจะถักปุ่มตรงเนี้ยสามครั้งนะคะ นะครั้งที่หนึ่งนะคะ เพื่อให้เวลาตอนที่มันเลี้ยวกลับมันไม่ตึง เพิ่มหลักลงไปนะคะ สองนะคะดับเบิลโคเชอีกครั้งหนึ่ง สามครั้งค่ะ ปิดด้วยดับเบิลโคเชนะคะ ดับเบิลโคเชสี่ครั้งปุ่มสามนะคะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ถักวนกลับค่ะ ถักวนกลับ เดี๋ยวไปดูตอนที่เป็นมุมตรงข้างบนอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวพี่ทำให้ดู ขั้นโซ่หนึ่งนะคะ ถ้าต้องการให้งานงานมันกระชับ ถ้าต้องการย้วยย้ย ริมย้วยๆผพิ้วๆ ก็เป็นโซ่สอง ตรงนี้ค่ะ ของพี่ขั้นแค่โซ่หนึ่ง เราถักเก็บริมมา เรื่อย ๆ นะคะ จนมาถึงตรงมุมนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บริมอันสุดท้ายตรงที่อยู่ด้านหน้า ตรงนี้ โซ่สาม ตรงหักมุมเนี่ยนะคะทำทำไอตัวปุ่มอะคะ่ะสามครั้ง เวลาเลี้ยวกลับไปแล้วงานมันจะได้ไม่ลังนะคะ นะคะ โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้ลงลงที่โค้งเดิมนี้ก่อนนะคะ ลงโค้งเดิมนี้ก่อนเพราะไม่งั้นถ้าเราข้ามช่องไปเลยงานมันจะลังนะคะนะคะแล้วค่อยหมุนไป พอเราหมุนกลับมามันจะมาลงตรงกลางนี้พอดี เนี่ยตรงนี้นะ ตรงนี้ถักช่องของมันปกตินะคะ แล้วก็พอมาตรงนี้เนี่ยสี่สี่ฐาน สามปุ่มขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วลงที่ช่องเดิมก่อนเพื่อหมุนกลับไปทางซ้าย ถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะลังนะคะ วนกลับไปนะคะงานจะมาจบอีกฝั่งด้านนี้ค่ะเดี๋ยวจบงานให้ดูนะคะ เราถักปิดงานขอบด้านบนนะคะ วนมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะแล้วเราก็ถักสายนะคะ ไว้มัด ทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้นะคะเราต่อไหมเข้าไปตรงตรงปุ่มตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ ต่อไหมเข้ามาปกติแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บเศษนะคะ เก็บเศษก็ใช้เข็มสอด สอดเก็บค่ะ ขึ้นโซ่สาม ถักดับเบิลโคเช ลงไปสองครั้ง นี่นะคะ โซ่สามพลิกกลับค่ะ แทงลงไปตรงช่องที่สอง แล้วก็ถักลงไปตรงโซ่ ตรงนี้นะ โซ่สามนะคะ แล้วก็พลิกกลับ ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปตรงนี้นะคะ ตรงโซ่ โซ่สามพลิกกลับ ลงไปที่หลักที่สอง พันหัวเข็มแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่ ถักไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ จนนับจำนวนช่วงลายนะคะ อย่างนี้คือหนึ่งช่วงลายนะ อันนี้หนึ่งช่วงลาย นับไปทั้งหมดสามสิบช่วงลายค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บงานนะคะ เราถักสายมาจนถึงลายช่วงที่สามสิบนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดงานตรงนี้ นี่นะคะ โซ่แล้วตัดไหมค่ะ พอเราตัดไหมเสร็จแล้วนะคะ เราดึงตรงนี้ออกมา เราดึงตรงนี้ให้ชิด เก็บซ่อนเสร็จไหมค่ะ ใช้เข็มปักคอสตีสนะคะ มันจะงานจะละเอียดกว่า เก็บไปตามตัวลายได้เลยค่ะ ก็บซ่อนไปตาม ตัว ลายเลย ถ้าไหมที่ถักมันเป็นไหม ลื่นนะคะ เวลาเก็บ เก็บออกไปยาว นิด นึง เวลาเราซ่อนไหมก็แทงไปข้างหน้า แล้วก็แทงย้อนค่ะ ตัดให้ชิด ตรงนี้นะคะ ตรงที่เราเริ่มงาน เมื่อกี้ตรงที่เป็น งานสาย เราก็เก็บเศษได้ เก็บซ่อนไหมเลยค่ะ เวลาเราเอาไปถักเสื้อถักหมวกก็เก็บแบบนี้ได้นะคะ เก็บวิธีเดียวกัน เราก็จะได้ที่คาดผมสามเหลี่ยม อันนี้จะอยู่ด้านหน้า แล้วเวลามัดมันจะอยู่ตรงท้ายทอยนะคะ งานออกมาจะละเอียดนะคะ ลายสวย รีดหรือไม่รีดก็ได้นะคะ ใช้แบบนี้เลยก็ได้ หรือคุณจะไปรีดเพื่อให้เห็นลาย เวลารีดอย่ารีดยืดนะคะ ให้ยดให้รีดธรรมดารีด รีดให้แบนนะคะ แต่ถ้าไม่รีดก็สวยนะคะ ได้ที่คาดผมสามเหลี่ยมใช้หน้าร้อนนี้นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ